สวัสดีครับ ผมอาจารย์ดรนโรดม กิติเดชานุภาพนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องรู้จักและติดตั้งจุมล่า Virtual Mart นะครับเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ e-commerce นะครับโดยหัวข้อนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือเรื่องมาทำความรู้จักและติดตั้งจุมล่า Virtual Mart นะครับหัวข้อในการบรรยายนะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆ ก็คือหัวข้อแรกคือการ จุมล่าและ Virtual Mart คืออะไรนะครับ แล้วก็การติดตั้งจุมล่า Virtual Mart เนี่ย เราจะต้องติดตั้งและติดตั้งอย่างไร นั่นเองนะครับจุมล่าและ Virtual Mart คืออะไรนะครับ ก็มาทำความรู้จักกันนะครับในแต่ละอัน อันแรกนะครับคือจุมล่านะครับ เป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับ ประเภท Content Management System นะครับ หรือว่า CMS นะครับเป็นเว็บ สาเร็จรูปมันเองนะครับ ก็คือว่าคนที่จะมาใช้งานนะครับ ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมมากนะครับ อาจจะมีแค่พื้นฐานก็สามารถที่จะนำมาใช้งานได้นั่นเองนะครับ ส่วนที่ส่วนที่ 2 นะครับก็คือ Virtual Mart นะครับ ก็คือเป็นโปรแกรมเสริมของจุมล่านั่นเองนะครับ เราจะต้องติดตั้งจุมล่าลงไปก่อนนะครับ จึงจะสามารถติดตั้ง Virtual Mart ลงไปได้นะครับ Virtual Mart เป็นอะไรนะครับ ก็เป็นโปรแกรมเสริมนะครับในการสร้างร้านค้าออนไลน์นะครับ ที่มีระบบตะกร้าสินค้านั่นเองนะครับ ถ้าใครเคยเข้าไปใช้ในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ที่มีหยิบของใส่ตะกร้าแล้วก็ชำระเงิน ในตัวนี้ก็สามารถใช้งานทำงานได้เหมือนกันนะครับ